บริบทของชุมชนเขาทองนะคะ ก็คือประชากรเขายี่ประมาณ7 0 0 4ผู้สูงอายุสัดส่วนอยู่ประมาณ 1,400 ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันเกือบก็ 20%เรามองภาพว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผู้สูงอายุเราเยอะขึ้นนะ เราต้องดูแลกันแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการพูดคุยกับชุมชน แล้วชุมชนก็เห็นพ้องต้องว่าเอ้ยมันควรจะมีศูนย์ผู้สูงอายุเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นมาก็คือมหาลัยของงบอนุมัติการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ แต่ว่าใช้พื้นที่ในตำบลก็เป็นการทำงานร่วมกัน แต่ก่อนเนี่ยนะครับแบบผมทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่แล้ว แล้วก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์จิตปยาศึกษา ทีนี้ตอนนั้นเราได้รับทุนจากสทศมาว่าเราอยากจะทำแบบโครงการ การแบบอย่างร่างจิตปัญญาสู่สังคมและความสุข ก็ได้มาเจอกับพี่ตุ๊กตา แล้วก็พอคุยไปคุยมาพี่ตุ๊กตาเขาเขาก็ทราบว่าผมก็แบบช่วยงานของกลุ่มแบบพี่ฟูเดสอยู่แล้วแกก็ถามว่าว่าอาจารย์แบบสนใจไหมอยากจะมาลงพื้นที่ไหมพอดีตัวพี่ตุ๊กตาเนี่ยสนใจแบบเครื่องมือต่างๆของพี่ฟูเดสอย่างเช่นเกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจ ป้าหมายของเราก็คือเราอยากทำงานกับชุมชน อยากสื่อสารเรื่องการอยู่เรื่องการตายดี ในของสูงผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว มีองค์ความรู้ทางด้านพยาบาลมีองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยแต่ว่าแบบทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มันเป็นเครื่องมืออื่น ๆเขาอาจจะไม่ได้มีแบบเรื่องนี้มาก เราก็เหมือนกับเรามีเครื่องมือชุดนี้ซึ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยอาสาสมัครในชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายเรากลุ่มเป้าหมายเดียวกัน มันก็เลยมาแบบจูนความต้องการกันได้ ด้วยที่ว่าเราบริบทเราตอนแรกเราทำงานกับ ในศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของเขาทองที่เราดูแลอยู่แล้วอะค่ะเราก็นำผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรม ตอนแรกเลยอ่ะก็ทำเป็นลำลำวงมาตรฐานก่อนเพราะตัวเองชอบลำพอลำมาสักพักผู้สูงอายุเริ่มเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นผู้สูงอายุบอกว่าลำลงมาตรฐานแต่ฉันจีบมือฉันจีบลำบากมันเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเป็นลำชี้บทได้ไหมซึ่งเป็นลำของชุมชนของเขาอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันก็คือ ก็ยังเกิดเป็นการ ดึงผู้สูงอายุเข้ามาในกิจกรรมมากขึ้นในในกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพกายจิตสังคม ครบทุกมิติแล้วก็โครงการต่างๆ ที่เราทำ แล้วก็พยายามหาโครงการหางบอื่นมาทำงานร่วมด้วยพอมันทำเนี้ยไปถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มขึ้นมาว่าแบบแล้วถ้าวันหนึ่งแบบเอ๊ะบุคลากรของมหิดลไม่พร้อมเนี่ยครับชุมชนจะดูแลตัวเองได้ยังไง มันก็เลยเริ่มมาคิดว่า เราจะต้องสร้างแบบกระบวนการแกนนำชุมชนขึ้นมานะ มันก็เลยเป็นส่วนที่เราเริ่มไปทำงานกับอาสาสมัคร พี่ตุกตาเขาพยายามที่จะเอาดึงดึงพวกผมเนาะพวกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยไปอยู่กับเขาเพื่อที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลพาราทีฟแคร์แล้วก็เผื่อที่ว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่ไปถ่ายทอด ความรู้ให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ในนั้นได้อีก เราสามารถไปถ่ายทอดให้กับคนอื่น ๆได้ค่ะ มันเหมือนจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้ดูแลหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยค่ะ ส่งไปให้เขาสุดปลายทางค่ะ สุดปลายทางในที่นี้ก็คือการตายดีอะค่ะ ถ้าถ้าจะบอกว่าแบบคนบุกเบิกจริงๆที่เป็นสะพานเชื่อมให้เราทำงานง่ายเนี่ยก็คือพี่ตุกตาเพราะว่าแบบพี่ตุกตาเขาไปเชื่อมโยงไว้แล้วตั้งแต่แบบผู้นำทางจิตวิญญาณแบบในชุมชนก็คือแบบกลุ่มแบบพระสงฆ์หลวงพ่อ เหมือนกับแบบว่าแบบหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเชื่อม เชื่อมชาวบ้าน เชื่อมอบตเชื่อมมหาลัยมิถิดลให้ ถ้าเราไปชุมชนไหนเนี่ยเราสามารถหาแบบว่าแบบคีย์เพอร์ซันน่ะเราสามารถคุยกับคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นเขาซื้อแนวความคิดเนี้ยแล้วคนคนนั้นเขายอมเป็นกระบอกเสียงยอม สื่อสารให้เรารวมหนึ่งถ้าดีกว่านั้นก็คือ แบบว่าเขาลงมาทำงานร่วมกับเราด้วย มันก็จะดีเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราได้ใจคนในพื้นที่ได้ดีขึ้นครับ เดิมทีเดียว ก็ยังไม่ได้มองเห็นความสำคัญระหว่างทางเจ้าหน้าที่พยาบาล และโดยเฉพาะศูนย์ผู้สูงอายุ ของตำบลเขาทองเนี่ยแล้วก็นี้วันหนึ่งเขาก็มาชวนมานิมนต์ให้ไปร่วมไปเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุพอไปเห็นเขาทำงานแล้วนะหลวงพ่อเองก็ทึ่งเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยให้ทางด้านจิตใจคุยโดยการเชิงจิตวิทยา ให้เขามีกำลังใจ แต่หมอเนี่ยก็ให้กำลังใจด้วย แล้วก็ดูแลทางกายเขาด้วย คือชุมชนเขาทองอ่ะคือเราเราอยู่กันมานานเราอยู่เป็นเหมือนครอบครัว แล้วก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะเปิดรับอะไรได้เยอะค่ะ คืออย่างเรามาทำงานใหม่ๆอ่ะตอนแรกเราก็รู้สึกแปลกใช่ไหมคะแต่พอเราลงไปนี่คือชุมชนเขาเอื้อมือ พร้อมที่จะให้เราลงไปทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเทอมแคร์ก็เข้ามาในระบบก็คือเราพอสอตอเป็นคนดูแลหลักก็คือมีการประสานงานช่วยส่วนของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเนี่ยเราก็นำผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมในศูนย์ผู้สูงอายุ พี่เชื่อว่าถ้าชุมชนทุกชุมชนสามารถทำอันนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดเป็นชุมชนกรุณาเหมือนที่เราว่านะคะว่า เราดูแลกันเอง เราเอื้อเฟื้อต่อกันเอง แล้วเราก็จะตายก็ตายอย่างอบอุ่น ตายอย่างมีความสุขอยู่ในชุมชนของเรา